ครงการ Royal Project Foundation ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารสำนักกีฬาและหอพักนิสิตหญิง โดยมีเส้นทางการเข้าถึง3ทางหลักๆคือจากถนนวิภาวดี จากซอยข้างอาคารสำนักกีฬา และข้างหอพักนิสิตหญิง โดยเส้นทางที่เป็นทางหลัก คือเส้นทางจากถนนวิภาวดี เพราะสามารถเข้าถึงได้รถยนต์ ได้ทางรถยนต์ และรถตะไลที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัย และเส้นทางต่อมาคือข้างอาคารสำนักกีฬาและหอพักนิสิตหญิงตามลำดับ จากเส้นทางดังกล่าวทำให้เกิดเซอร์คูลเลชันหลักที่เข้าสู่อาคาร โดยมีการรวมเส้นทางจากวิภาวดี และตรงข้ามสนามตรงข้างสนามกีฬา เป็นแกนหลักที่เข้าสู่อาคาร ดังนั้น เส้นทางตรงข้างหอหญิง จึงเป็นแกนรองตามลำดับ โดยได้มีการวางตำแหน่ง 5 แรงที่จะมากระทำต่อไซต์ คือเรื่องของส่วนเซอร์วิส เส้นทางรถเข้า จุดดรอปออฟ จุดรถตะไล เส้นทางที่คนจะเข้ามา และการเชื่อมต่อกับ BTF จากแกนหลักเส้นทางถนนวิภาวดี และสำนักกีฬาที่มารวมกัน จึงทำให้เกิดการแบ่งส่วน private และ public โดยที่ส่วนพับบิกจะอยู่ด้านล่าง และให้ส่วนจอดรถอยู่ด้านล่างเช่นกัน เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อ ระหว่างส่วน private และ public จากแกนหลักทำให้เกิดการเปิดช่องเข้าสู่อาคารดังนี้ ภาพ อาคารนี้จึงเป็นเหมือนพื้นที่ จังชันซึ่งเป็นทางแยกสำหรับคนที่จะเข้ามาใช้งาน ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยเข้าสู่อาคาร หรือจากส่วนภายในอาคารเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า และจากรถไฟฟ้ามายังส่วนมหาวิทยาลัย คอที่เชื่อมภายในอาคาร จะแบ่งเป็นทั้งส่วนพลับบิกและไพรซึ่งหลาย ๆ จุดจะทำหน้าที่เป็นทั้งคอที่เชื่อมในแต่ละชั้นของอาคาร และเป็นสตรัคเจอร์ของโครงการนี้ โครงสร้างของอาคารจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งในส่วนของพลาปิกจะมี จะมีโครงสร้างเปลือกนอกของส่วนที่เป็น co-working space และร้านกาแฟทำหน้าที่รับน้ำหนักของโครงการส่วน private ที่อยู่ด้านบน และตัวคอที่เชื่อมอาคารในแต่ละชั้น ทั้งลิฟต์และบันไดหนีไฟ ผนังรับน้ำหนัก จะทำหน้าที่รับโครงสร้างที่อยู่ด้านบน ซึ่งอาคารหลังนี้จะมีการเปิดช่องที่เป็นช่วงกว้าง ทำให้ต้องมีตัวซัพพอร์ต จะเป็นโครงสร้างทัดขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่ ค้ำอาคารไม่ให้เกิดการก่งงอในช่วงของอาคารที่มีลักษณะเป็นช่วงกว้าง พื้นที่สีแดง จะเป็นส่วนของพับบิก ซึ่งจะมีทางผ่านจากซอยหอหญิง เข้าสู่ตัวโถงหลักของตัวอาคาร มีการลดระดับสำหรับพื้นที่ที่เป็นจุดรอ อีกทั้งยังเป็นโถงสำหรับรอลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังส่วนออดิทอเรียมฟอยเย่ต่อมาพื้นที่สีแดง จะเป็นส่วนร้านกาแฟและส่วนโคเวกิ้งสเปซภายนอกสำหรับนิสิตที่เข้าถึงได้จากแกนหลัก พื่อเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า และขึ้นไปผ่านแลมเพื่อใช้งานพื้นที่ co-working space และส่วนสีน้ำเงินเข้ม เป็นพื้นที่ส่วนสนับสนุนที่สามารถเข้าได้จากลานจอดรถชั้นล่าง พื้นที่ต่อมาสำหรับส่วนสีแดงคือส่วน co-working space สำหรับนิสิตซึ่งในส่วนแลมที่เชื่อมถึงพื้นที่ co-working space ด้านบน ก็เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตให้สามารถมาใช้งานได้เช่นกัน สีแดงคือส่วนเก็บผลิตภัณฑ์ของร้านโครงการหลวงด้านล่าง ซึ่งจะสามารถเซอร์วิสได้ผ่านลิฟต์ส่วนบนสุดของโครงการ ขึ้นมาจากโถงพับปีกส่วนล่างของโครงการ จะเจอกับส่วนออดิทอเรียมฟอเย่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับส่วนออดิทอเรียมและอ็กซิบิชัน และสามารถเชื่อมต่อมาดูส่วนเวิร์กช็อปของพื้นที่โครงการหลวงได้โดยง่าย ซึ่งจะมีบันได เชื่อมลงไปยังส่วนโรงงานด้านล่าง ทำให้สามารถมาดูงานได้ด้วยค่ะ ซ้ายมือสุดจะเป็นออฟฟิศสำนักงาน ในส่วนของงานระบบ ส่วนพับบิกและส่วนบริการ ใช้ระบบแอร์แบบ Speed Type ที่เหลือส่วนที่เหลือเป็นแบบ HVAC เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ต่อไปนะคะ จะพามาชมพื้นที่พับบิกของตัวอาคาร ขึ้นจากแหลมที่เกิดจากแกนหลักเข้าสู่อาคาร ทางด้านซ้ายมือนะคะ จะเป็นโถงสำหรับรอลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังตัวออดิทอเรียมและส่วนนี้จะเป็นพื้นที่พับบิกซึ่งจะเป็นส่วนร้านกาแฟและโคเวกิ้งสเปซสำหรับนิสิตซ้ายมือจะเป็นโถงสำหรับรอลิฟต์ และทางด้านขวามือจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า ซึ่งในส่วนของตัวแรมนี้เองนะคะ จะพาขึ้นไปยังโคเวอร์กิ้งสเปซ นอกจากนี้ตัวแรมนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ใช้งานมีกาสิทธิ์ใช้ระดับขึ้นมาเป็นสเต็ปเพื่อให้นิสิตสามารถมาใช้วางของและนั่งทำงาน